การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลังจากที่เราเรียนเรื่องของการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้ เพราะฉะนั้นจะโยงมาสู่การใช้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเนี่ยจะทำให้เกิดผลิตภาพหรือที่เรียกว่าตัว productivity หรือมูลค่าของงานที่จะ เขาเรียกว่าผูกพันหรือส่งผลกับองค์การแล้วก็สังคมประเทศชาติ เพราะฉะนั้นจะให้มุมมอง 3 ส่วนนะคะที่เราจะต้องมุ่งเน้นนะคะตั้งแต่แรกมาเลยที่เชื่อมกับการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้นั้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยผลการปฏิบัติงานมาจากไหน มาจากส่วนแรกก็คือ เรื่องของความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เหมาะกับการทำงานนะคะ เพราะฉะนั้น คนดีคนเก่งอยู่กับเราแน่ทำงานเต็มที่แน่นะคะจะต้องโยงมาสู่เรื่องของความผูกพันในการทำงานนะคะความผูกพันในการทำงานเนี่ยถ้าเรามีคนดีคนเก่งที่มีสมรรถนะสูงนะคะ การจูงใจขององค์การเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการจัดสรรในเรื่องของรางวัลหรือการตอบแทนอาจจะเป็น เรื่องของเป็นตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินก็ตามเนี่ย จะส่งผลต่อความผูกพันกับบุคลากรนะคะ แล้วก็ทำให้บุคลากรเนี่ยเห็นคุณค่าในงาน และความสำคัญของการทำงานอย่างทุ่มเท เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยเรานะคะควรจะมีมุมมองในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยอันดับแรกนะคะเรื่องของตัว สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เราเรียนกันมาบทแรกๆนะคะเราได้เรียนเรื่องของการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วนะคะในเรื่องของสถานการณ์โลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนโยบาย ตัวกฎหมาย หรือตัวภาวะเศรษฐกิจ หรือตัวบริบทของสังคม หรือตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมีส่วนกับสภาพภายในขององค์การ ซึ่งสภาพภายในขององค์การนะคะก็คือปัจจัยภายในตัวองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานนะคะการบังคับบัญชา การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะะงบประมาณนะคะตัวบุคลากรเอง รวมถึงตัวเนื้องาน นะคะอันนี้สำคัญมากก็คือสภาพแวดล้อมภายในภายในอองค์การ เพราะฉะนั้นในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าจะให้เกิดความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายในการประเมินจะประเมินอะไรนะคะส่วนใหญ่ที่ประเมินที่ผ่านมาเนี่ยจะประเมิน2สส่วน ส่วนแรกจะประเมิน competency นะคะก็คือความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะที่ทำงานเนี่ย นะคะตามมาตรฐานของงานแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยังขาดอยู่นะคะส่วนที่ 2 ก็จะประเมินเขาเรียกว่าตัว KPI หรือ Key Performance Indicator หรือผลสำฤทธิ์นะคะของการทำงานหรือผลงานที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตัวองค์การจะต้องระบุ 2สส่วนให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินตัว c o m m e n c y เท่าไหร่ จะประเมินตัว KPI เท่าไหร่ มีอะไรบ้าง รายการที่จะประเมินมีอะไรบ้างนั้นหลังจากที่ระบุเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ย จะต้องมากำหนดค่าความคาดหวังในงาน หรือเขาเรียกว่าตัว job analysis ว่าตัวมาตรฐานในแต่ละงานนะคะ เป้าหมายขององค์การเนี่ยจะต้องการค่ามาตรฐานเท่าไหร่ อย่างเช่น ถ้าทำงานผลงานดีเลิศ อาจจะมากกว่า 80%นะคะ เพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องมาระบุว่าจะกำหนดเป็นมาตรฐานเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นระดับอ่อนระดับปานกลาง ระดับสูง อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับบริบทขององค์การจะวิเคราะห์งานในแต่ละงาน ในแต่ละฟังก์ชัน ในแต่ละบทบาทนะคะอย่างไรบ้าง เสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกวิธีการประเมินผล ซึ่งวิธีการประเมินผลเนี่ยมีหลากหลายวิธี อาจจะใช้ใน ส่วนของการสัมภาษณ์ การทำทดสอบนะคะ หรือการสอบถาม อันนี้ก็ต้องเลือกวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับงานแต่ละงานนะคะในแต่ละบทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง สุดท้ายก็ต้องมีการประเมินผลนะคะ ประเมินผลตามที่ระบุไว้ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย ค่าความคาดหวังตัว KPI ที่กำหนด หรือวิธีการประเมินที่สอดคล้องกัน สุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุด หลังจากประเมินผลแล้วเนี่ยก็จะ ได้ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับของ competency นะคะ หรือระดับของตัว performance หรือผลการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือต้องสื่อสารผลการประเมินกับบุคลากร เพราะตัวเขาจะได้รู้ว่าส่วนขาดของเขาคืออะไร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะในงาน อันนี้ในฝั่งของตัว competency หรือต้องประเมินในส่วนของ KPI คือค่างานนะคะที่จะมุ่งผลสำริจอะไรบ้าง เขาจะได้ทราบว่า งานตรงส่วนไหนมีส่วนขาดอะไรบ้าง ก็จะเชื่อมโยงต่อการทำแผนพัฒนาต่อนะคะไม่ว่าจะแผนพัฒนาคอม m u n i t y โดยเรื่องของการเรียนรู้การฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือในส่วนของฝั่งในเรื่องของตัว performance ว่าจะต้องอพัฒนาให้ทำงานประสบผลสำเร็จยังไงค่ะอันนี้ก็ในภาพใหญ่ของจะสรุปในภาพใหญ่อีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของประโยชน์ของการประเมิน ประโยชน์เพื่ออะไรบ้าง อันดับแรกเลยก็คือเป็นข้อมูลในการบริหารบุคลากร เราจะทราบแล้วว่าใครที่อยู่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง มีคอมเพนซีที่สูง เพราะฉะนั้นเรื่องของเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของ career path อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการบริหารนะคะหรือเครื่องมือในการกำกับงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เวลาบุคลากรทำงานเนี่ย เราจะวัดที่ performance ผลงานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นงานบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละงานไหมมีปัญหาอะไร องค์การก็จะได้ทราบนะคะ แล้วก็อันที่ 3 อันนี้เราคุยกันไปเบื้องต้นแล้วก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรต่อว่าเราจะมีแนวทางอะไรบ้างที่จะทำให้เขามีเขาเรียกว่ามีคอมเกนซีที่สูงขึ้น สามารถทำงานในตำแหน่งให้อย่างเต็มที่รวมถึงผลงานที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็จูงใจ อันนี้สำคัญมากก็คือจูงใจให้บุคลากรว่าถ้าเขาทำงานดี ผลตอบแทนที่ดี การประเมินโปร่งใส เพราะฉะนั้นความผูกพันในองค์การ ในระหว่างบุคลากรกับองค์การก็จะมีมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็ในส่วนของการประเมินสำคัญแน่นอนนะคะภาพรวมสรุปอาจารย์อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยอมองใน3ประเด็นบุคลากร อยากเน้นที่บุคลากรก่อน เพราะว่า ผลงานที่เกิดขึ้นมาจากบุคลากร เราสรรหาเขามา เราพัฒนาเขา เราจูงใจเขาเนี่ย จริง ๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะลงส่งถึงเขา เพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยจะต้องคอนเซิร์น จะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งนั้นการทุ่มเทหรือผลงานที่เกิดขึ้นส่วนขาด เขามีอะไรบ้าง ที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จเนี่ย เขาจะต้องรู้ อันนี้สำคัญกับเขาแน่นอน เขาจะต้องทราบ ส่วนที่สองก็คือตัวของ หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนในเรื่องของการจ่าย เงินเดือน รางวัล ผลตอบแทนความดีความชอบหรือสวัสดิการต่าง ๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งจูงใจอีกอย่างหนึ่งหรือภาพรวมขององค์การก็จะทราบได้ว่าในเรื่องของการประเมินส่วนขาดงาน ที่บุคลากรทำงานเนี่ยยังมีส่วนขาดอะไรบ้าง รวมถึงภาพในเรื่องของการบริหารจัดการบริหารงบประมาณ บริหารคนบริหารเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันนี้ภาพความสำคัญต่อองค์การด้วยนะคะค่ะ ในส่วนของต่อไปที่อยากจะคุยก็คือในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันนี้สำคัญมาก ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี เข้ามาแทนบุคลากร นะคะเราจะเห็นว่าอีก 5 ปีที่จะเกิดขึ้นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคาร อาจจะใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทำงานแทนคนทั้งหมดเนี่ย อาจเป็นได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยประโยชน์นะคะประโยชน์หรือระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขอแบ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างคร่าวๆอย่างเช่นนะคะก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของการสรรหานะคะเราก็จะต้องวางระบบในเรื่องของอการรับสมัครงานตำแหน่งอะไรที่ขาดนะคะขององค์การเราอาจจะต้องทำวางแผนหนึ่งปีข้างหน้า งานอะไรตำแหน่งไหนนะคะใครบ้างที่จะต้องกเกษียณใครบ้างที่จะเออรี่ ใครบ้างที่จะลาออกนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จะมีไว้แล้วจะเชื่อมโยงกับระบบของการรับสมัครงาน อันนี้นี่สำคัญมากนะคะะในส่วนของการจ่ายเงินเดือนโอ้อันนี้จะต้องคาบเกี่ยวกับภาพใหญ่ของงบประมาณนะคะ ขององค์การที่จะต้องดูว่าเงินเดือนในแต่ละประเภทในแต่ละระดับนะคะต้องใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนเท่าไหร่ระบบการจัดสวัสดิการมีอะไรบ้างต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบการพัฒนาบุคลากร อันนี้จะเชื่อมโยงหลายส่วน จะเชื่อมโยงทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น จะเชื่อมโยงในเรื่องของระบบตัว career path หรือจะเชื่อมกับในเรื่องของการประเมินผล เพราะฉะนั้นระบบการพัฒนาบุคลากร อันนี้สำคัญมากบุคลากรจะต้องรู้ว่ามีหลักสูตรอะไร มีโมดูลอะไรนะคะหรือมีการเรียนรู้อะไรบ้างที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนางาน ตัวองค์การเองก็อาจจะจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยให้ให้มีระบบสามารถที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเข้าถึงได้นะคะส่วนถัดมาที่อยากจะพูดก็คือ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะนั้นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยจะเชื่อมโยงกับในเรื่องของการจ่ายเงินเดือน ฐานข้อมูลพนักงานนะคะรวมถึงการพัฒนางาน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลตัวพนักงานก็จะต้องทราบว่า ระดับเกณฑ์ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์ในการประเมินมีอะไรบ้างมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง และผลงานที่เขาทำสำเร็จนะคะ ซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวกับการประเมิน ไม่ว่าจะเป็น 6 เดือนหรือ1ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับองค์การเพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะรู้ว่า เกณฑ์อะไรบ้างในแต่ละประเด็นเนี่ยเขามีส่วนขาดอะไรบ้าง ส่วนผู้บริหารก็จะได้หยิบผลการประเมินเอาไปใช้ต่อไม่ว่าจะเป็นเลื่อนขั้นเงินเดือน ขึ้นเงินเดือน หรือการจูงใจในรูปแบบอื่นนั้นในเรื่องของ การจัดสรรงบประมาณต้องครอบคลุมทั้งหมด ตามที่อาจารย์กล่าวมา สุดท้ายภาพใหญ่ขององค์การเนี่ยระบบการวางแผนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือ manpower planning เนี่ยจะต้องชัดเจนมากนั้นบางทีฝ่ายบุคลากรเนี่ยจะจำไม่ได้ หรือโปรไฟล์แต่ละพนักงงานยิ่งองค์การที่มีขนาดใหญ่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของจำนวนคนจำนวนพนักงงานจำนวนแผนกเพราะฉะนั้นถ้าระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการวางแผนกำลังคนเนี่ยจะทำให้องค์การเนี่ยประสบผลสำเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้ค่ะในส่วนของหลักบริหาร อันนี้หลักสำคัญมากนะคะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เวลาบุคลากรเข้ามาทำงานกับองค์การนะคะเรื่องของจิตใจ การจูงใจสภาพจิตใจเนี่ยส่งผลต่อการทำงานมาก ขณะเดียวกัน ในเรื่องของการบริหารขององค์การเนี่ยจะต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม ซึ่งอาจารย์ขอนำเสนอในเรื่องของตัว Good Governance สำหรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเนี่ยจะประกอบไปด้วย 5 ประเด็น หลักแรกก็คือหลักนิติธรรม เพราะฉะนั้นอองค์การก็จะต้องบริหารหรือจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยด้วยความเป็นธรรมในแง่ของกฎหมายกำหนด แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การที่ระบุไว้นะคะรวมถึงจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเพราะปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นในการทำงาน นะคะส่วนหลักต่อไปก็คือความโปร่งใสอย่างเช่นอาจารย์ได้เคยอธิบายไปแล้วว่า ในเรื่องของการประเมินผลนะคะก็จะต้องมีการแสดงผลการประเมินนะคะให้ทราบให้บุคลากรนะคะเข้าใจว่าผลการประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างผลเป็นยังไงจะพัฒนาตรงไหนต่อนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางเรื่องเนี่ยจะต้องฟังความคิดเห็นเขาอย่างเช่นสวัสดิการที่เขาต้องการมีอะไรบ้าง หรืออการจัดความปลอดภัยในที่ทำงาน หรือบรรยากาศในการทำงานเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถามความต้องการของบุคลากร สุดท้ายนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือความคุ้มค่า บุคลากรเนี่ยต้องการที่จะทำงานได้อย่าง ประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความสุข ขณะเดียวกันตัวองค์การก็จะต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุน ในเมื่อเราลงทุนให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสถานที่ที่ดีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นคุ้มค่าไหมที่บุคลากรที่จะทำงานได้อย่างสูงสุด เพราะฉะนั้นต้องดู 2ออย่างเนี่ยควบคู่กัน อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการทำงานร่วมกัน ฝั่งขององค์การก็จะได้ผลงานที่ดีนะคะมีผลสำลิดสูง ตามเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการ ขณะเดียวกันฝั่งของบุคลากรก็จะมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน แล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทนะคะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตภาพรวมของตัวเขาครอบครัวเขาสังคมประเทศชาติต่อไป